สิบยังไง ประแจแถวแรกประแจ แถวแรก เออ เอ้าลืมไปไม่ได้ดู เอ้าแถวสามมาเออเมื่อกี้ผมลืมไปนะ ไม่ได้ดู แถวสามนะ คิดว่ามีอยู่ โอ้โหลุ้นตาเหลือกหกพันกับช็อตนี้ เออ เอาว่ะส่วนนี้ของ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 ขออนุญาต เริ่มไปที่เบ็ดสามสิบบาทก่อนนะ ขอสามสิบบาทนะครับท่านผู้ชมขอสิบทีไปเลยครับ ก็เกมนี้สนุกนะท่านผู้ชมนะผมว่าผมว่าสนุก แตกดีด้วยดิประเด็นนะฮะไง ยังไงคะยังไงครับกูสีเข้าไปนะดอนอย่างนี้ได้ไงยังเงียบเหงาอยู่นะครับผู้ชม ยังเงียบเหงานะความเงียบเหงาชอบเข้ามาเวลาที่คิดถึงเธอโอ้โหเงียบนะท่านผู้ชม เงียบจัด ไปเพิ่มเบ็ดที่ห้าสิบบ้างห้าสิบดอกไม่รู้จะเป็นเช่นไรนะเปิดเทอร์โบไปเลยจ้าไปครับอ่าชอบความเร็วนะฮะแล้วมาเล่นเกมล้มต้องใช้ความเร็วนะท่านผู้ชมโอ้โหร้อยสามห้ากับช็อตนี้ โอเคนะครับแต่กับเบ็ดห้าสิบนะ คูณสี่เข้าไปเจ็ดบาทสามสิบบาทนะฮะท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมนะครับล้อแถวแรกไม่มาไม่ค่อยไหลนะ วันนี้ เออไปซื้อฟรีสปินกันบ้างนะฮะท่านผู้ชม หลังจากที่ล้างร่าล้างตาแล้วแลจะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะแต่มากับฟีเจอร์เนี่ย เราซื้อเนี่ยอาจจะมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมไปครับ คูณมาตัวคูณมาก่อนนะฮะเอาตัวคูณมาก่อนนะฮะคูณไปอีกสิบสี่เป็นสิบสองแล้วนะท่านผู้ชมเก้าสิบสิบสามเออคูณเข้ามาเยอะๆคอมโบไปเรื่อยๆเลยนะฮะท่านผู้ชมโอ้ยช็อตนี้คูณยี่สิบห้าเงินรางวัลก้อนโอ้เท่าไหร่เอ่ยสองห้าหกสองนะฮะได้ทุนคืนเข้ามาแล้วนะท่านผู้ชมเมื่อกี้เราซื้อไปสองพันห้านะเออคูณมาคูณมา สิบยังไงประแจแถวแรก ประแจแถวแรก เออ เอาลืมไปไม่ได้ดู เอาแถวสามมาเออเมื่อกี้ผมลืมไปนะ ไม่ได้ดู แถวสามนะคิดว่ามีอยู่ โอ้ลุ้นตาเหลือกหกพันกับช็อตนี้ เออเอาว่ะ เกมนี้สแกตเตอร์สี่ตัวนะฮะสำหรับการหมุนฟรีสปินนะจ๊ะยังไงจ๊ะ โหช็อตนี้พันเจ็ดห้าห้าแล้วตัวคูเราเยอะนะครับ ท่านผู้ชม แต่จะดีกว่านี้นะ ขอแตกมากกว่านี้หน่อยนะสิบช็อตนี้ยังไง ประแจแถวแรกมาไหม ไม่มาคูณยี่สิบเก้าสามสิบคูณยี่สิบเก้าเท่าไหร่แปดร้อยเจ็ดสิบบาท แล้วก็ดอกสุดท้ายแล้วนะท่านผู้ชม หมุนสุดท้ายแล้วนะมันรวมหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทนะฮะเออเมื่อกี้เราล้างหน้าล้างตาคือแบบ ไม่มีอะไรเลยนะฮะ ผมเลยตัดสินใจซื้อฟรีสเปนดูบ้างนะ โอ้ยซื้อปุ๊บมาปั๊บนะฮะ กับเกมนี้นะสปีดวินเนอร์ค่าีจีนะครับผมผมขอซื้ออีกดอกนึงเป็นดอกสำหรับเบ็ดหนึ่งร้อยนะห้าพันบาทไปลองดูครับผม ดูว่าจะเป็นไงครับ ไม่ต้องเล่นเยอะนะผมไม่ได้อยากเล่นเยอะนะเกมสล็อต ยิ่งเล่นยิ่งเปื่อยนะฮะท่านผู้ชม โอ้ยช็อตนี้ไง 540 บาทไทยนะฮะ ซื้อไป 5,000ดูดูตานี้จะคุ้มค่าหรือเปล่านะจ๊ะ โอ้ย แต่มาทรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยครับ เหลืออีก 4 หมุนนะฮะท่านผู้ชมหวายช็อตนี้ยังไง คูณ8ก็ไป ช็อตนี้เงินรางวัลก้อนโต 2320 นะฮะ นะฮะอสาม่อสุดท้ายนะฮะท่านผู้ชม โอ้ย สงสัยจะขาดตุนนะฮะ คูณสิบห้ายังไงโอ้ยไม่มีตัวคอมโบนะฮะท่านผู้ชมนะ โอ้ยดอกนี้ขาดตุนไปเลยนะฮะ ไปครับ ผมขออีก 5,000 ดอกสุดท้ายแล้วเลยกัตเตอร์มา 5 ตัวนี้ ได้หมุนเพิ่มมาอีก 2 ตัวนะฮะท่านผู้ชมเป็น 10 ดอก โอเคไหมครับ ต้องอย่างน้อยต้องไม้ผมหน่อยแล้วนะฮะกับช็อตนี้นะท่านผู้ชม เออคูณ8เข้าไปแล้ว เออ ตัวคูณมันก็เยอะๆก่อนก็ได้นะแต่ขอคอมโบด้วย เออถุงมือยังไงช็อตนี้ คอมโบไปเรื่อยๆก่อนนะฮะคูณ 25ช็อตนี้250 คูณ 25 เป็นเงินเท่าไหร่ นักเรียน5,125 บาทนะฮะท่านผู้ชมนะเออคืนทุนแล้ว ที่เหลือคือกำไรแล้วนะท่านผู้ชมที่เหลือคือกำไรแล้วนะครับคูณ27 ไปแล้ว ขอคอมโบดอกของดอกติดต่อนะฮะ น่าจะฟินนะ ปัจแจแถวแรกยังไง แถวแรกยังไง มาอย่างนี้ เออลืมดูแถวสามอีกแล้ว แล้วมันลงมาเหมือนอีกเช่นเคยนะฮะท่านผู้ชม โอ้ย เหมือนภาพจำยังชัดเจนนะฮะ ถ้าดอกนี้หมื่นสองนะฮะสิบห้าบาท โอ้โห นะฮะ เกินไป ท่านผู้ชมสามดอกสุดท้ายนะครับผม ามดอกสุดท้ายนะ แตกแล้วก็ถือว่าแตกรัวๆไปเลยช็อตเนี่ยสามห้านะอุ้ย สบายแล้วนะท่านผู้ชมวันนี้ สบายแล้วนะ กลับบ้านไปซื้อของซื้อข้าวให้เมียกินอร่อยอร่อยนะฮะวันนี้ โอ้ย สบายแล้วนะครับปัจจัยแถวแรกมาเปล่าโอ้ย ไม่มีตุก ไม่มีมันไม่ มันไม่ได้หายไปนะอ่ะพูดอะไรก็ไม่รู้นะ แต่เงินเรามารวมสองหมื่นสองสองพันสองร้อย ลิ้นพันไปหมดนะ ก็นั่นแหละวันนี้ผมเงินทุนมาสี่พันนะฮะ แตกไปสองเจ็ดก็ โอ้ย เพียงพอแล้วนะท่านผู้ชม ยังไงใครชอบคลิปนี้นะ อยากให้ผมทำเกมอะไร ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยนะครับ ท่านผู้ชม ก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะ กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับกับช่องนักปั่นสล็อตมือหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมนะ เจอกันครับผมสวัสดีครับ